และมีการรวมตัวหรือการจัดการคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้สตรองแข็งแรงขนาดนี้ก็เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำนั่นแหละ ตั้งแต่ฟองสบู่แตกแล้วเราเรามาทำกิจกรรมเยอะ ใช่ไหมคะ ประกอบกับป้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน ป้าจะประชุมทุกเดือน ก็คือเดือนหนึ่งอ่ะ เรารับนโยบายมาจากรัฐบาล เวลาประชุมประจำเดือนเนาะป้าก็จะมาเรียกชาวบ้านประชุมบอกต่อประชุมใช่ค่ะประชุมประชุมแล้วก็มีการคิดกันว่า เออเราน่าจะทำอาชีพอะไรรเพราะว่าหลังจากที่เราทำเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว เราก็ต้องมา สร้างภูมิคุ้มกันของเรารสร้างภูมิแบบไหนก็ต้องมีอาชีพอรองรับใช่ไหมคะ มีอาชีพก็คือตั้งกลุ่มตลาดน้ำที่สร้างตลาดน้ำแล้วก็มาทำเรื่องโฮมสเตย์เนี่ยค่ะเชื่อว่าหลาย ๆ คนฟังในที่นี้คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูง่ายดายเลยเกินนะฮะแต่เชื่อว่าปัญหาอุปสรรคต้องมีมาเยอะมากแน่ๆอ๋อเยอะแน่ค่ะเป็นยังไงคะลองแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังด้วยก็ก็ อุปสรรคเนี่ยก็คือแบบคนเราก็มีน้อยนะคะ แต่ว่าด้วยเราต้องทำกิจกรรมเยอะๆ สร้างกลุ่มสร้างอาชีพนะไม่ว่าจะไปเรียนเรื่องทำทำผลิตภัณฑ์ เริ่มจากของในบ้านก่อนก็คือน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้น ซึ่งเราไม่ต้องซื้ออตามวิถีพอเพียง ใช่ทำเองทำเองแล้วก็ต้องหาตลาดใช่ไหมก็เนี่ยมาสร้างตลาดน้ำาสร้างเองเลยในเมื่อแบบไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น ใช่ สร้างอเองค่ะก็สร้างก็อุ้ยสร้างมานี่ ล้มลุกคลุกคานไม่ใช่ว่าอยู่ๆขึ้นมาทำได้ตลาดอ่ะเออหนูคิดดูตลาดเนี่ยนะรถก็ไม่ถึงเรือก็ไม่ถึง นายกคิดยังไงอ่ะ จะสร้างตลาดอ่ะครับทางตลาดของอบตเนี่ยไม่อนุมัติอ่ะเงินบอกไม่ได้ เอาเงินยากไปหรือเปล่าเอาเงินรัฐบาลมาทำน่ะเดี๋ยวเขาเจ๊งไปแล้วทำไงนายกบอกว่าผมเอาตัวผมการันตี ถ้าตลาดเจ๊งผมลาออกว้าวก็โดยใช้งบประมาณในล้านกว่าบาทเองนะล้านกว่าบาทถือว่าน้อยมาก ใช่เอามาเอามาสร้างซุ้มสร้างอะไรเนี่ยให้คนในชุมชนนี่แหละ ต้องทำเองขายเอง แล้วมีอาชีพอะไรอย่างเราทำเองขายเองเนี่ยกระทะก็ของเราเองหม้อก็ของเราเอง ทำเองขายเองใช้สิ่งที่มีไม่ต้องลงทุนอะไรใช่ไหมคะเราก็ไปขายตลาดน้ำซุ้มก็สร้างให้อ่านะคะครับแล้วอย่างนี้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็เข้ามาในเนี้ยรเราเริ่มจากวัดก่อนอนะคะถ้ามาที่นี่ก็มาดูชุมชนเนี่ยไปวัดเพราะว่าเรามีวัดที่น่าสนใจใช่ และสวยมากมีวัดตั้งแต่แล้วปลายกรุงศรีอยุธยาเนาะเป็นวัดมีเก่าพแก่ระที่ที่ที่ทุกคนนับถือนะคคะก็คือหลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์โบสถ์เก่านะซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะทึ่งนะคะคก็เอาที่วัดนี่แหละเป็นจุดดึงดูดก่อนใช่แล้วก็เรื่องสวนเกษตรดูตามสวนเกษตรแล้วก็ ดูตามภูมิปัญญาเพราะว่าเรามีเรามีปราดปราดเขาเรียกปราดของแผ่นดิน ก็คือทำเรื่องปุ๋ยเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องพืช ก็คือมีปราดมีเป็นคนในชุมชนเองนี่แหละใช่มีปราดเกษตรของแผ่นดิน มีปราดของแผ่นดิน ก็ทำเรื่องดูเรื่องดินให้เราดูเรื่องน้ำให้เรา นะ ก็มาทำเรื่องเกษตรเอาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เอาเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยจ้ะ ก็เรียกว่าเอาจุดเด่นของชุมชนนะครับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ และระหว่างดำเนินการไปเนี่ย มีปัญหาอุปสรรคคนในชุมชนเองนะครมีวิธีการหาทางออกอย่างไรบ้างไหมส่วนมากเราจะใช้ประชุม ประชุมประชุมเป็นหลัก ครับ ป้าบอกแล้วประชุมทุกเดือนนะคะ แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดมีเหตุที่จะต้อง เรียกด่วนก็เรียกประชุมด่วนมีเหตุอะไรที่มันเร่งด่วนมาเราก็เรียกประชุม เพราะว่าการประชุมเนี่ยเป็น เป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะคะคะการประชุมเนี่ยนะนามันทำให้เราเราทำแผนชุมชนด้วยคือมันต้องเกิดจากแผน นะ เวลาเราจะทำงานอะไรเนี่ยมันต้องดึงแผนออกมา สมมุติเราเราตั้งเราประชุม แล้วเราบอกว่าเราจะทำถนนตรงนี้นะอ่าเราก็ต้องใส่ไปในแผนว่า ปีนี้เราจะทำถนนอย่างป้าจะทำถนนจะทำาอาคารจะทำโนู่นนี่นั่น อ่ะก็ต้องอยู่ในแผน เพราะฉะนั้นเวลาทำงานเวลาเราไปยื่นกับอบตเนี่ยที่เขามีงบประมาณเนี่ยเราก็เอาแผนไปยื่นนะว่าเมื่อเขามีงบประมาณเขาก็ใส่ให้เรามาอ่าอันนี้ค่ะผมฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนในชุมชนที่เนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะว่าดูจากเราเรียกว่าภูมิศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ง่ายจริงๆกับการที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าด้วยตัวของคนในชุมชนเองในการให้ความร่วมมือกันอย่างนี้ฮะอยากจะให้คุณป้านะฮะลองบอกเชื่อว่าหลายๆคนฟังไงอยากจะให้ชุมชนตัวเองเป็นแบบนี้บ้าง เห็นที่นี่เป็นต้นแบบอยากจะให้ลอง บอกด้วยเอ๊ะต้องมีแนวโน้มยังไง ต้องมีแนวทางยังไงในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างก็เอ่อต้องต้องเป็นคนที่เสียสละนะครับต้องเป็นภาวะมีคนที่เป็นภาวะผู้นำอ่ะก็คือต้องเสียสละนะแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานนะคะแล้วก็อย่าเอาเงินในหมู่บ้านเนี่ยอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะให้เขาคิดว่าทำไปก่อน แล้วเงินมันจะตามมาทีหลังเองใช่เป็นเหมือนผลอีกที ใช่ ไม่ใช่ว่า เออฉันทำปุ๊บฉันก็จะเอาเงินเลยอย่างนั้นมันไม่ได้ค่ะทำไปอย่างป้าเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ 40 นับนะเพิ่งจะมา5เพิ่งจะมาปีประมาณ5 1 5 2 เพิ่งจะแบบนีไม่ต่ำกว่า 10 ปีเลย ที่เพิ่งเริ่มจะสำเร็จใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้เรียกดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็ต้องรู้จักแหละ แล้วก็เชื่อว่าใครๆก็คงอยากจะมาเช่นเดียวกันต้อง เหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่แน่นอนนะับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับอย่างที่คุณป้าพรบอกว่ามาจากคนในชุมชนเองนะฮะจะต้องสตรองนะฮะและก็เชื่อว่าชุมชนแห่งนี้ยังมีอีกหลายหลายเรื่องที่น่าสนใจเมื่อสักครู่แอบเห็นบอกว่าการใช้โซลาเซลล์เป็นการประหยัดพลังงานด้วย จะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามตอนหน้าครับ